ตอนที่ 7 นะคะ บทนำเกี่ยวกับอนุพันธ์ของฟังก์ชันในตอนนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวอย่างของอนุพันธ์ ที่เกี่ยวกับเรื่องรอบๆตัวนะคะ ที่จะทำให้คุณทั่วไปเข้าใจว่าอนุพันธ์คืออะไรอะคะ่ะ ในชีวิตเราเนี่ยมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน ที่ต้องนำอนุพันธ์ไปประยุกต์ใช้มาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่น การเล่นไม้ลื่นของเด็กเล็กๆ จะสังเกตเห็นว่า ไม้ลื่นเนี่ยมีความยาวไม่มาก และมีความชันน้อย ความชันของไม้ลื่นก็คืออนุพันธ์นั่นเองอะค่ะซึ่งเราสามารถหาด้วย ความรู้ทางตรีโกณมิตินะคะก็คือจะมีค่าเท่ากับแทนของมุมเซต้านะคะในตัวอย่างต่อมานะคะ การท่องเที่ยวด้วยการปีนเขาที่มีความชันต่างๆกันเนี่ยค่ะความชันของภูเขาแต่ละจุดที่ไม่เท่ากันนะคะทราบไหมคะว่านั่นก็คืออนุพันธ์ที่แต่ละจุดที่ไม่เท่ากันนั่นเองอะค่ะตัวอย่าง เรื่องของอัตราการละลายของน้ำแข็งขั้วโลกนะคะ นักธรณีฟิสิกส์เนี่ยจากมหาวิทยาลัยฮาวาดก็ได้เปิดเผยว่า แผ่นน้ำแข็งบริเวณทวีป แอนตาร์กติกาหรือบริเวณขั้วโลกใต้นะคะกำลังแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ด้วยอัตราการละลายตัวของก้อนน้ำแข็งอย่างรวดเร็วนะคะ เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มขึ้นนะคะ สูงขึ้นมากจากสภาวะโลกร้อน จนส่งผลให้ระดับน้ำในมหาสมุทรเนี่ยค่ะ ทั่วโลกอ่ะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม อย่างน้อยก็ 3 เมตรในอีกไม่เกิน 200ถึง1,000 ปีข้างหน้านะคะ ซึ่งอัตราการละลายของก้อนน้ำแข็งที่ขั้วโลกนี้นะคะ ก็คืออนุพันธ์เช่นกันนะคะมาดูตัวอย่างนะคะในเรื่องของความเร็วและความเร่งนะคะ ในการขับเครื่องบินหรือในการเคลื่อนที่ของอรถนะคะ บางคนคงเคยดูการขับเครื่องบินนะคะ ที่แสดงโชว์บางทีก็บินช้าบางทีก็เร่งให้บินเร็วขึ้นนะคะ เช่นเราเคยไปดูการแสดงโชว์ของเอเครื่องบินขับไล่นะคะ ที่บินผ่าดแผลงไหมคะจะพบว่าความเร็วกับความเร่งเนี่ยก็คืออนุพันธ์นั่นเองอะค่ะ ทีนี้มาดูตัวอย่างการเป่าลูกโป่งนะคะ ในการจัดงานเลี้ยงต่างๆ เนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานปีใหม่ งานวันเกิดพิธีเปิดป้ายหรืองานรื่นเริงต่าง ๆนะคะ ก็จะมีการนำลูกโป่งเนี่ยมาประดับนะคะ ในการเป่าหรือสูบลมเข้าลูกโป่งนั้นเนี่ยก็จะทำให้ขนาดของลูกโป่งอะเปลี่ยนไปจากขนาดเล็กก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะ พวกเราทราบไหมล่ะคะว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงขนาดของลูกโป่งนะคะ ที่ขึ้นกับเวลาเนี่ยมันก็คืออนุพันธ์นั่นเองอะค่ะ บทสรุปนะคะ ในตอนนี้ก็ได้ศึกษาตัวอย่างของอนุพันธ์ที่เกี่ยวกับเรื่องรอบๆตัวเรา ซึ่งทำให้เราเข้าใจเรื่องอนุพันธ์เนี่ยว่าคืออะไรได้มากขึ้นนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงขนาดของลูกโปง่งเรื่องของความเร็วความเร่ง หรือเรื่องของอัตราการละลายของน้ำแข็งนะคะ หรือเรื่องของความชันก็แล้วแต่นะคะเออทีนี้นอกจากเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องอะไรอีกที่เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์นะคะ แล้วก็มันมีประโยชน์อย่างไร แล้วก็สิ่งที่ เราจะมาช่วยในการหนุพันธ์นะคะ เราต้องมีความรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะ ก็ขอให้ติดตามแล้วก็ศึกษาในตอนต่อไปนะคะ Thank you.